Unit 1 Living in Digital Age การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล Learning Objectives จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อพูดคุยและเขียนเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น Unit 1 หน่วยที่ 1 Living in Digital Age การใช้ชีวิตในยุคคอมพิวเตอร์ A Interacting with your computer การโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ For example ตัวอย่างเช่น First in education computers can make all the difference ข้อที่ 1 ในด้านการศึกษาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างความแตกต่างได้ Second the internet in your pocket อินเทอร์เน็ตในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกง Third using a cash point or ATM การใช้เงินสำหรับกดเงินสดจากธนาคารหรือ ATM 4. controlling air traffic 4. การควบคุมการจราจรทางอากาศ Unit 1 Living in Digital Age การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล We are now living in what some people call the digital age meaning that the computers become an essential part of our life Young people who have grown up with PCs and mobile phones are often called the digital generation ขณะนี้ เรากำลังอาศัยอยู่ในสิ่งที่บางคนเรียกว่ายุคดิจิทัล ซึ่งหมายความว่าคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคนเรา คนหนุ่มสาวที่โตขึ้นมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ มักเรียกกันว่าเป็นคนรุ่นดิจิทัล Unit 1 Living in Digital Age การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล Computers help students to perform mathematical operations and improve their math skills. They are used to access the internet, to do basic research, and to communicate with other students around the world ประโยคนี้ กล่าวถึง คอมพิวเตอร์สามารถช่วยนักศึกษาเพื่อทำงานทางด้านคณิตศาสตร์ และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ คอมพิวเตอร์ถูกใช้เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อการทำวิจัยขั้นพื้นฐาน และเพื่อ ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนคนอื่น ๆ ทั่วโลก Mobiles let you make voice calls, send texts, email people, and download photos or games. โทรศัพท์มือถือ สามารถช่วยให้คุณโทรออก ส่งข้อความ อีเมลคนที่รู้จัก และดาวน์โหลดรูปภาพหรือเกมได้ In banks computers store information about the money held by each customer and enable staff to access large databases and to carry out financial transactions at high speed ในบรรดาธนาคาร คอมพิวเตอร์จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ทางด้านการเงินที่ลูกค้าแต่ละคนจัดไว้ และช่วยให้พนักงานธนาคารเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และทำธุรกรรมทางการเงินด้วยความเร็วสูง Airline pilots use computers to help them control the plane. For example, monitor display data about fuel consumption and weather conditions. ในบรรดานักบินประจำสายการบิน ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมเครื่องบิน ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบข้อมูลการแสดงผลเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิง และสภาพอากาศ นักศึกษาสามารถแยกแยะคำต่อไปนี้ ว่าอยู่ในรูปแบบของคำว่าอะไร ตัวอย่างเช่น คำนาม คำกริยา หรือคำคุณศัพท์ เป็นต้น ประโยคที่ 1คำว่า perform ควรจะอยู่ในรูปแบบใด คำตอบคือ เป็นคำกริยา เพราะตามหลังคำว่า to ประโยคที่สองคำว่า text ควรจะอยู่ในรูปแบบใด คำตอบคือเป็นคำนาม ประโยคที่สามคำว่า information ควรจะเป็นคำประเภทใด คำตอบคือเป็นคำนาม ข้อที่ 4คำว่า monitor ควรจะเป็นคำประเภทใด คำตอบคือคำกริยาหรือ verb งานทางด้านภาษา language work การจัดเรียงวลี collocations Look at help box and then match the verbs 1, 2, 3 with the nouns ABC to make collocations. In help box, collocations are verbs and nouns often to go together in English to make set phrases for example, access the internet. Learning collocations instead of individual words can help you remember which verb to work with which noun การจัดเรียงวลี คำกริยาและคำนามมักใช้ร่วมกันเสมอ สำหรับภาษาอังกฤษ เพื่อกำหนดวลี ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การเรียนรู้เรื่องของการจัดเรียงวลี แทนที่จะเป็นคำแต่ละคำ ซึ่งสามารถช่วยให้นักศึกษาจำคำกริยาที่จะทำงานกับคำนามนั้นได้ ตัวอย่างเช่น verb give keep transfer now records money presentations ยกตัวอย่างเช่น คำว่า give keep and transfer ควรจะจับคู่กับคำนามในข้อใด ระหว่าง A B และ C คำตอบที่ได้ give presentations การนำเสนอ 2. keep records การบันทึกข้อมูล 3. transfer money การโอนเงิน ตัวอย่างเช่น ในมหาวิทยาลัยหลายๆ มหาวิทยาลัย นักเรียน ถูกกระตุ้นให้นำเสนอด้วยการใช้ powerpoint เพื่อทำให้การพูดคุย น่าสนใจยิ่งขึ้น In many universities, students are encouraged to give presentations using PowerPoint in order to make their talks more attractive. Unit 1 Living in Digital Age Conclusion Different uses of computers การใช้คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน The magic of computer ความมหัศจรรย์ของคอมพิวเตอร์ discussing what computer can do in particular areas พูดถึงสิ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้ในพื้นที่เฉพาะเจาะจง matching text to pictures การจับคู่ข้อความกับรูปภาพ language ภาษา verb noun collocations การจัดเรียงกริยาคำกริยาและคำนาม vocabulary คำศัพท์ computers in education, banks, office, and airports. คอมพิวเตอร์ในการศึกษาธนาคาร สำนักงานและสนามบิน